เบ็ดร้อยต้องมาแล้วผู้ชมมารอไม่ได้แล้วครับผม เบ็ดหนึ่งร้อยต้องมาให้เห็นแล้ว อืมขอยับปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยท่านผู้ชมฮะแล้วก็ออโต้นะไปเลยฮะสิบหมุนก่อนนะทีละสิบนะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะได้ซื้อฟิสปินแล้วนะได้ห้าพันกว่าแล้วถ้าปรับเบ็ดร้อยก็ซื้อฟิสปินโอ้โหเอาเรื่องเบื้องแตก ยังไม่ทันคาดคำเรามาแล้วครับผมท่านผู้ชมหมื่นแตกเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมฮะได้ซื้อฟิลิปปินให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนนะที่เบ็ดหนึ่งร้อยนี่ได้เห็นแน่นอนนะ เบ็ดหนึ่งร้อยซื้อฟิลิปปินส์เท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกมตลาดน้ำหรือว่าเกมไทยริเวอร์นะครับผมเบ็ดหนึ่งร้อยนะซื้อฟิลิปปินส์ที่เจ็ดพันห้าร้อยนะครับเจ็ดสิบครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮิตเตอร์สเตทฟัดมาแล้วจ้านะยินต้อนรับเข้าสู่ นะช่องทางทาง YouTube นะครับผมนะต้นชาแนลนะครับผมช่องนี้แหละนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกแรงแชร์แรงใจทุกการสับตะไคร้ทุกการกดติดตาม นะครับผมรวมถึงกดกระดิ่งจริงๆ แจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดนะ คอนเทนต์ดีๆ จากต้นสเตตฟัดด้วยนะครับผมนะเพื่อทางด้านแอปแบนเป็นยังไงเอ่ยนะครับผมเก็บเก็บโค้ดลับกันได้ครบหรือยังน้ำชมนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะหาโค้ดลับไม่เจอนะครับผมบอกงี้ว่า เรื่องค้ดลับเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ไม่กี่ วิเท่านั้นนะ วิธีการที่จะได้โค้ดลับชัวร์ที่สุดคือนั่งดูฮะ อย่าพยายามกรอ อย่าพยายามกดสคริปต์นะครับผมเพราะว่ามันขึ้นไม่กี่วิแล้วเจอยากมากนะครับผมทางที่ดีคือนั่งดูเพลินๆไปเลยเก็บได้ครบแน่นอนนะครับผมโค้ดลับนะครับผมใบนะ ครั้งที่ 1 คือ มีทั้งหมด4ชุดฮะโค้ดลับมีทั้งหมด4ชุด และก็ผมใบอีกสักนิดนึงนี่ อย่าเพิ่งไปบอกใครนะ ผมไปสักนิดหนึ่งว่าโค้ดลับเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ประมาณนาทีที่ 2.30 เป็นต้นไปท่านผู้ชมนะครับ จะเริ่มตั้งแต่นาทีที่ 2.30 เป็นต้นไปโดยประมาณนะ โดยประมาณนะนาทีที่ 2 ขึ้นไปนี่แหละนะประมาณนาทีที่ 2 ที่ 3 อยู่ในเลนนี้นะครับ ก็ลองไปดูเอานะ ตั้งใจดูนะ รับรองได้ว่าเก็บโค้ดลับได้ครบแน่นอนทั้งหมด 4 ชุดนะครับ ผมไว้ทุกท่านโชคดีนะโอเค โอ้โห กูก็พูดยังไงเกมโชว์เลยนะท่านผู้ชมมาวันนี้อยู่ที่เกมตลาดน้ำเหมือนเดิมท่านผู้ชมมาเกมไทยริเวอร์ชื่อภาษาอังกฤษนะ แต่ว่าเพื่อนๆนะสายนักปัดเนี่ยเขาเรียกกันอยู่แล้วว่าเกมตลาดน้ำนะครับผมนะ เบ็ดหนึ่งร้อยวันนี้เดี๋ยวได้ขึ้นแน่นอนแต่ใจเย็นๆ ก่อนนะูชมมาผมขอกดทิ้งกดล้างหน้ากระดานไปก่อน สัก3 4 หมุนนะ เดี๋ยวว่าการปรับไปที่เบตห้าสิบฮะแล้วก็การซื้อฟิลิปปินถ้าเกิดว่าในเกมไม่เข้า จะซื้อฟิลิปปินให้ดูแน่นอนนะครับผมที่เบตหนึ่งร้อยหรือถ้าบวกเยอะกว่านั้นฮะอาจจะเห็นเบงร200 ในการซื้อฟิลิปปินก็คือ 1 5ื่นไปเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกก่อนเลยว่า กว่าจะซื้อฟิลิปปินถึง1 5ื่นนะผมต้องได้กำไรก่อนนะนะครับผม ผมจะใช้กำไรในการซื้อฟิลิปปินส์นะ บอกเพื่อให้เป็นการเข้าใจตรงกันนะเพื่อนๆนะ โอเคครับผมนะปรับไปที่เบทห้าสิบแล้วก็กดทิ้งไป แนวทางของการแตกข้างนอกเนี่ย มันดีอยู่แล้วสำหรับเกมตลาดน้ำนะครับผมถือว่าแตกเรื่อยๆ แต่ไปลุ้นเอานะ ท่านผู้ชมนะไม่ใช่ว่ามันจะคุ้มทุกไม้แตกทุกไม้นะเป็นไปไม่ได้นะครับผมนี่คือธรรมชาติของเกมสล็อตอยู่แล้วไม่งั้นเจ๊งพอดีเจ้าอ่ะพูดกันตามตรงนะ แต่ดอกแจกหนักมีแน่นอนฮะ มีให้เห็นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย มันถึงหน้าลุ้นนะสำหรับเกมสล็อตเนี่ยเพื่อนๆที่แบบว่าเอาง่ายๆว่าถ้าทุนน้อยอ่ะมมีโอกาสได้เยอะนะครับผมผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเกมสล็อตอ่ะมันได้รับความนิยมนะเอ้าโอ้โหเอ้าไม่พูดเพลินอยู่แป๊บเดียวนะ กดเพลินๆไปนะครับผมผมยังไม่ไปไหนเลยนะ เอาบอกตรงฮะท่านผู้ชมฮะเปิดนี้มาคอมโบนี้สวยไปแล้วฮะท่านผู้ชมฮะสามไม่ใช่สามพันที่ห้าพันด้วยเอ้า 5,750 เปิดนี้สวยจริงฮะท่านผู้ชมฮะยาวๆไป อืมปลาหมึกว่าแล้วไง150มาเบ็ดร้อยต้องมาแล้วผู้ชมมารอไม่ได้แล้วครับผม เบ็ดหนึ่งร้อยต้องมาให้เห็นแล้ว อืมขอยับปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยท่านผู้ชมฮะ แล้วก็ออโต้นะไปเลยฮะสิบหมุนก่อนนะที ละสิบนะ เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวใกล้จะได้ซื้อฟรีสปินแล้วนะได้ห้าพันกว่าแล้ว ถ้าปรับเบร้อยก็ซื้อฟิสเปนโอ้โห เอา เรื่องเมืองแตกยังไม่ทันคาดคำเรามาแล้วครับผมท่านผู้ชมหมื่นแตกเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมฮะ ได้ซื้อฟิลิปปินส์ให้เพื่อนๆได้ดูแน่นอนนะ ที่เบ็ดหนึ่งร้อยนี่ได้เห็นแน่นอนนะ เบ็ดหนึ่งร้อยซื้อฟิลิปปินส์เท่าไหร่นะครับผมสำหรับเกมตลาดน้ำหรือว่าเกมไทยริเวอร์นะครับ ผม เบ็ดหนึ่งร้อยนะ ซื้อฟิลิปปินส์ที่เจ็ดพันห้าร้อยนะครับ 75 เท่านี่เองนะง่ายๆ ถ้าปรับไปที่เบ็ดหนึ่งบาทก็จะซื้อ 75 บาทประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะไป เหลือเจ็ดหมุนนะ ตอนนี้ผมอยากจะซื้อ ฟิสปินปรับเบสสองร้อยอ่ะมันจะซื้อหมื่นห้าไปเลยนะท่านผู้ชมแต่ต้องบวกนะ ผมต้องได้กำไรหมื่นห้าก่อนนั้นถึงจะกล้าซื้อนะ ตอนนี้มันยังไม่ได้นะท่านผู้ชมเอามาอีกหนึ่งรอบครับผมมะม่วงโอร่องได้ไหมหนึ่งสองสามไม่มีไม่ลงมาแล้ววายเชื่อมันห่างไกลความเจริญนะมันไปไม่ถึงนะ สเกตเตอร์สองตัวมาทำไมวะเนี่ยเอาดิอือหือสามตัวไม่มีบุญอีกแล้วสงสัยจะได้ซื้อนะครับผมท่านผู้ชม เฮ้ยตาที่แล้วทำไมมันยังแตกดีอยู่เลยท่านผู้ชมอะอืม เรียบร้อย เกลือนะท่านผู้ชมอะสี่ห้าหมุนสุดท้ายนี่เกลือจัดเลยอะผมจะกดเทอร์โบนะจะได้รวดเร็วนิดนึงครับ อืม เออมะนาวมา โอ้ยเหนื่อยใจครับผมไม่เข้าจะขอบอยสักเจ็ดพันห้านี่ได้ไหมผมจะซื้อเบ็ดสองร้อยตอนนี้มันซื้อได้แค่อันนี้นะ เบ็ดหนึ่งร้อยนะครับผมท่านผู้ชมฮะหนึ่งสองสามอะโบไปสองร้อยยี่สิบเก้ามันคูณน้อยอ่ะโอ้โห ดอกนี้ได้จริงไปสองพันหนึ่งร้อยแถวสามแปลงร่างวายจะเข้าอยู่นะประกาศตัวเอมาสวยงามพระราเปจัดไปเราเจมาอีกหนึ่งรอบ เออชมพู่อืมหิวเลยมาขออีกหนึ่งตัวนะ ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นครับผมสเกตเตอร์ไม่เข้านะ ยังได้ลุ้นอีกหนึ่งรอบนะสามช่องสามล็อกตรงนี้ฮะเรียบร้อย ไม่เข้าด้วย โอ้สองพันฮะสองพันเก้าร้อยแปดสิบห้าฮะอ่ะซื้อหนึ่งร้อยก็ซื้อจะได้ซื้อเพื่อนดูสักหน่อยครับผมนะฟิลิปปินส์ลุ้นนอกเข้ายากจริงๆนะรอบนี้นะอ่ะไม่ว่ากันไม่แปลกใจนะเป็นไปไม่ได้ที่จะแจกเราตลอด ซื้อเจ็ดพันห้าร้อยนะเอากำไรซื้อนะท่านผู้ชมฮะ เรียบร้อยโอ้โหได้ 5 ตัว ด้วย อ่ะ เพิ่ม มาอีกสองหมุน ฮะ เดี๋ยวดูกัน ยาว ๆ ไป เลย ซื้อฟิสปิน เดี๋ยว จะคุ้มไหมนะครับ ผม นะเจ็ดพันห้านะมะม่วงมา แปลงร่าง มาสองสี่ยัง ถึงอยู่ไปห่าง ไกล ความเจริญหน่อย ก็ยังถึงอยู่นิดหน่อยไป คุ้มไหมเนาะอันดับแรกคือผมลุ้นให้มันได้เจ็ดพันห้าผมคืนก่อนในะค่าซื้อฟิสปินเนี่ย มีแววแล้วท่านผู้ชมฮะมีแววบวกเลยไม่ครับมีแววเกลือเลยตอนนี้ดูดิยังไม่เฉียดยังไม่ใกล้เลยนะเอาเออมามามานี่แหละมา เออเฉียดแล้วได้แล้วมา เรียบร้อยครับผมได้ค่าซื้อวิสปินคืน กำไรอยู่มาสี่พันแล้วครับผมตอนนี้เออมาโอ้โหโล่งใจเลยเหลือเจ็ดหมุนสุดท้ายด้วย เอาเหลือเจ็ดหมุนฟรีฮะท่านผู้ชม ไปเลย ดูดิ จะแจกอีกไหมนะ ผมว่าเกลือว่ะ เอา้า แจกแค่นี้หรอมั้ง แน่จริงก็บอกออกมาอีกมาแน่จริงออกมาอีก ขอตัวหนักๆสักตัว สามมูลสุดท้ายท่านผู้ชม แต่ได้กำไรมันสี่พันแล้วนะ อยู่ในมือนะตอนนี้นะอือหือ สุดท้ายท้ายสุด เออ มาแปลงร่างวายแถวสองมา ดอกไม้ เข้าแน่นอน ล็อกสามด้วยมาท่านชม ไม่เข้า โอ้โหแจกแค่นี้ท่านชมนะเอาโอเค ครับผมนะกำไรวันหกพันนะครับ ผมก็ไม่ น่า เกลียดหรอกก็ถือว่าได้อยู่นะ ก็ทำกำไรมาก่อนหน้านั้นแล้วนะท่านผู้ชมฮะซื้อฟิสปินไปหนึ่งรอบก็ได้กำไรเพิ่มมาอีกนะเอาง่ายๆ ก็ตอนนี้กำไรถ้าจะนับจริงประมาณ20,000 กว่านะท่านผู้ชมฮะผมขอยนาถอนนะครับผมในส่วน30,000แล้วก็6,164 นี้ เดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปนะผมขอเปลี่ยนเกม นะเพราะว่าดูทรงแล้วมันมันฝืดๆแล้วนิดนึงนะ ขอไปเกมอื่นนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมอะไรนั้นกดติดตามไว้นะครับผมนะ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะ จะได้ไม่พลาดนะ รอบต่อไปนะ รอบนี้ขอยัดถอนออกก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปครับผมสวัสดีครับ